สวัสดีค่ะ สำหรับกริยากลุ่มที่ 1 ตัวต่อไปที่จะมีประโยชน์ในการใช้ภาษาฝรั่งเศสในชีวิตประจำวัน ที่เราจะเรียนรู้วิธีการกระจายเป็นการปัจจุบัน คือกริยา acheter แปลว่าซื้ออันดับแรก เราหารากของกริยาตัวนี้ก่อนนะคะ เมื่อตัดอักษรสองตัวสุดท้ายออกเราก็จะได้รากศัพท์คือ acheter กริยาภาษาฝรั่งเศสที่มีรากลงท้ายด้วยเอ เตต้องเติม accent grave บนตัวเออเฉพาะบุรุษสรรพนาม je tu il elle ils และ ls มาดูรูปกระจายทั้งหมดของกริยาตัวนี้กันนะคะ j'achète tu achètes il achète elle achète nous achetons vous achetez ils achètent elles achètent ผู้เรียนคงมีคำถามในใจว่าทำไมต้องเติม accent grave เฉพาะที่บุรุษสรรพนามที่กล่าวมาคำตอบก็คือหากไม่เติม accent grave บนอักษรเออของรูปกริยาที่กระจายกับบุรุษสรรพนามที่กล่าวมาข้างต้น ก็จะทำให้การออกเสียงไม่ราบรื่นเช่นประธาน je หากไม่มีก็จะต้องออกเสียงว่า j'achète ซึ่งถอดเป็นภาษาไทยว่า j'achète แต่ถ้าใส่ accent grave ก็จะต้องออกเสียงว่า j'achète อย่าลืมท่องจำการกระจายคำกริยาตัวนี้บ่อยๆนะคะ